เอาเอาคนมาสัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer 40k ผมก็ไปดูผมบอกเลยผมเป็นแฟนประแท้พี่โปจินะครับนี่ดูช anel เขาหลายคลิปเลย และแรงบันดาลใจของไอคลิปของพี่โปจินะครับ ก็ทำให้ผมมาทำคลิปลหลายคลิปเลยนะและคราวนี้ไปดูเอ้ยมันฮึกเหิมเว้ยมาเราน่าจะทำ Warhammer 40k ในแบบของตัวเองบ้างดีกว่านะมีภาพประการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับ ย้อนกลับไปในยุคสมัยมนุษย์ยุคหิน มนุษย์นั้นได้แงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ซึ่งเวลาก็ผ่านไป การเวียนว่ายตายเกิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของคนคนหนึ่ง การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารยธรรมโบราณ ปรากฏขึ้นระดับศูนย์ไปทีละอย่าง บางที สิ่งนี้ อาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะถึงยุคสมัยที่มนุษย์นั้นปล่อยให้เผ่าพันธุ์ของตัวเอง ไปสู่ห้วงอวกาศ พวกเขา มีราคาที่ต้องจ่าย ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ราคาที่ต้องจ่ายเหล่านี้ไม่มีทางลืมได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งในช่วงศาสตวรรษที่ 40 สิ่งนี้ก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขา ย้อนกลับไปในสมัย มนุษยชาติ ในช่วงศาสตวรรษที่15 หลังจากการพัฒนามาอย่างยาวนาน มนุษย์เริ่มออกห่างจากดาวแม่ หรือก็คือเทอร่าอย่างช้าๆ ด้วยพาหนะที่มีความเร็วต่ำกว่าแสง พวกเขาเริ่มออกจากระบบสุริยะไปตั้งลกลากในกาแล็กซี่โดยรอบ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดวงจันทร์ ดาวเสาร์ดาวเนปจูน ทั้งหมดนี้ล้วนมีร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เริ่มล่าอาณานิคมไปยังอวกาศที่ไกลแสนไกลในบางอาณานิคมนั้นอยู่ห่างจากโลกเป็นอย่างมาก พวกเขาอาศัยพาหนะที่ความเร็วไม่เท่าแสง เพราะฉะนั้นแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางนั้นจะต้องกินเวลาหลายชั่วอายุคน หรืออาจจะเป็นหลายสิบชั่วอายุคนเลย เพื่อไปถึงอาณานิคมอันไกลโพ้น มนุษย์นั้นก็เริ่มเป็นตัวของตัวเอง พวกเขานั้นเริ่มมีระบบการปกครองที่เป็นอิสระจากดาวแม่ ในช่วงศตวรรษที่ 18 พวกเขานั้นได้คิดค้นเครื่องยนต์ วาร์ปเครื่องจักรชั้นสูงและทรงพลัง สามารถฉีกความเป็นจริงในจักรวาลได้ แต่อย่างไรเสียก็ตาม เครื่องยนต์วาร์ปนั้นเป็นโลกแห่งพลังงานที่บริสุทธิ์ มันเหมือนกับกระจกที่สะท้อนจักรวาลทางกายภาพและมันก็จะส่งผลกระทบต่อจักรวาลที่แท้จริงด้วย กาละอวกาศ และกฎฟิสิกส์ต่างๆ ไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์วาร์ปนี้ได้ มันมีทั้งการคาดเดาไม่ได้ และซับซ้อน การไหลของพลังงานและปัญหาอื่น จึงทำให้การนำเครื่องยนต์วาร์ปนั้นมาใช้เป็นอันตราย แต่ยานอวกาศหลายๆลำก็ย่อมติดตั้งเครื่องยนต์วาร์ปนี้ นอกจากนี้นั้น การใช้เครื่องยนต์วาร์ปนี้ทำให้เกิดความเป็นจริงที่ไม่แน่นอน ต่อการละอวกาศและพื้นที่ การเดินทางที่เร็วกว่าแสง โดยผ่านวาร์ปนั้น จากการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายร้อยปี จึงสำเร็จได้เพียงไม่กี่เดือน เทคโนโลยีการบินข้ามอวกาศนี้ เร่งการขยายตัวของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก เขาพวกเขานั้นสามารถขยายอาณานิคมไปยังที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้นั้น เครื่องยนต์วาล์วนะก็จะช่วยกระชับการสื่อสารของมนุษย์ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ มนุษย์นั้นได้คิดค้นปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง ที่สามารถผลิตเทคโนโลยีจำนวนมาก ที่เป็นเบื้องหลังในการก่อสร้างอารยธรรมได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบถึงอันตรายที่แท้จริงของเครื่องยนต์วาร์ปเครื่องยนต์วาร์ปนั้นช่วยฉีก กฎแห่งอวกาศ และการเวลา และมันช่วยสะท้อนมิติคู่ขนานที่เป็นเหมือนกระจกในจักรวาลและมิตินั้นเองก็มีสายตาจำนวนมากกำลังจับจ้องมนุษยชาติอย่างเงียบ ๆ จนกระทั่งถึงปีศาสวรรษที่ 22 ได้มีเหล่าผู้ใช้พลังจิตปรากฏตัวขึ้นเป็นจำนวนมากในเหล่ามนุษยชาติ ซึ่งนักพลังจิตเหล่านี้นั้นถูกเรียกว่าไซเคิลซึ่งเป็นรูปแบบมนุษย์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเครื่องยนต์วาร์ป และสามารถใช้อำนาจพลังจิตของพวกเขานั้น บังคับพลังงานวาร์ปได้ แม้ว่าความสามารถของไซเคิลเหล่านี้นั้นจะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าใช้ได้จริงแต่พวกเขานั้นไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่มีความสามารถเช่นนี้ ว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะทะยานขึ้นสู่อวกาศ ย้อนกลับไปในยุคสมัยป่าเถื่อน ในบรรดาชนเผ่าโบราณบางเผ่า ก็มีผู้ใช้พลังแบบนี้ด้วย ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่าหมอผี ซึ่งเหล่าหมอผีนะครับก็ได้เรียนรู้ศิลปะและเชี่ยวชาญความสามารถชนิดนี้และว่ากันว่าเหล่าหมอผีที่เป็นมนุษย์กายพันธุ์กลุ่มแรกของมวลมนุษยชาตินั้น ได้ถูกนำมาเป็นเนวิเกเตอร์ ที่จะถูกนำไปเป็นต้นแบบของการสร้างเครื่องยนต์วาร์ปเหล่าเนวิเกเตอร์เหล่านี้นั้นมียีนในการนำทาง พวกเขาสามารถนำทางยานอวกาศ ที่มีเทคโนโลยีอันทรงพลังแห่งยุค สามารถสังเกตการไหลของพลังงานที่คาดเดาไม่ได้ พวกเขาสามารถนำทางยานอวกาศเดินทางผ่านพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาล และสามารถไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ การเกิดขึ้นของเหล่าเนวิเกเตอร์เหล่านี้นั้น ได้เป็นต้นแบบของเครื่องยนต์วาร์ปในเวลาต่อมา และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของอารยธรรมมนุษย์ต่อไป และตอนนี้อาณานิคมของมนุษย์ได้แผ่ขยายออกไปเกือบถึงขอบเขตทั้งหมดของกาแล็กซีโลกจำนวนนับไม่ถ้วนถูกยึดของและพัฒนา เทคโนโลยีอันทรงพลังถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างนับไม่ถ้วน ผู้คนในยุคนี้ดำรงชีวิตอย่างมีอารยธรรมและมั่งคั่งในขณะเดียวกัน ปัญหาทางสังคมนั้นก็ยิ่งหยิ่งพยอง พลังงานของเทคโนโลยีนี้กลายเป็นความจริงระบอบการปกครองของมนุษยชาตินั้นถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ความเฉลียวฉลาดของเทคโนโลยี ในช่วงเวลานี้มนุษย์ยังได้พบกับเหล่ามนุษย์ต่างดาว พวกเขานั้นได้ทำสงครามกับเหล่าเอเลี่ยนเหล่านี้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า แข็งแกร่งกว่า มนุษยชาติสามารถเอาชนะความขัดแย้งเหล่านี้ได้ กองทัพเอเลี่ยนนับสิบได้บรรลุข้อตกลงสนธิสัญญาที่จะไม่ลุกลานมนุษย์อารยธรรมของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดในเวลานี้ ยุคนี้ถูกเรียกว่ายุคทอง แต่ว่าอย่างที่ได้พูดไป ทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่าย ในทางกลับกัน ยุคทองแห่งความรุ่งโรจน์นี้ ก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงศตวรรษที่ 23 เดิมทีมนุษย์นั้นได้สร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้บริการแก่ตัวเอง แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ทราบสาเหตุ เหล่า AI เหล่านี้ได้ทรยศผู้สร้าง คุณยนต์รับใช้หันมาต่อต้านมนุษย์ จึงเกิดสงครามที่น่าสลดใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การจลาจลของ AI ครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก ดังนั้นการทำสงครามกับ AI ครั้งนี้นั้นทำให้มนุษย์นั้นพิการ ดวงดาวแต่ละดวงได้ถูกทำลาย แม้กระทั่งอารยธรรมบนดาวเคราะห์ต่างๆ นั้น ได้ถูกโยนขึ้นไปในอวกาศ เป็นขยะ AI ยังมีเหล่านาโรบอทที่สามารถกินคนได้ทั้งโลก พวกมันนั้นสร้างความหายนะในทุกพื้นที่รายละเอียดของสงครามนั้นได้หายไปตามกาลเวลา แต่เอาเป็นว่ามนุษย์นั้นสามารถคงอยู่รอดได้ จากการล้มตายอย่างน่าเจ็บปวด และชนะสงครามครั้งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เทคโนโลยี AI ก็ได้ถูกห้ามโดยเด็ดขาด การขยายอารยธรรมของมนุษย์นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สงครามในครั้งนี้ทำให้มนุษย์เข้าใจว่าการไร้ AI นั้นทำให้ยุคทองของพวกเขาได้สิ้นสุดลง แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่จะตามมา หลังจากที่มนุษย์เพิ่งจัดการกับกบฏ AI ไปได้ ในยสมัยศาสวรรษที่25 ได้มีพายุอวกาศแปรปรวนขนาดใหญ่ การเดินทางในอวกาศที่พบเห็นได้ทั่วไปก่อนหน้านี้นั้น ตอนนี้กลายเป็นการประจนภัยที่อันตราย ยานอวกาศในขณะที่ทำการวาร์ปนั้นได้ถูกกระแสพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าโจมตี หรือบางทีมันก็อาจจะปรากฏและปลายทาง ทำให้ยานอวกาศเหล่านั้นหลุดจากการควบคุม และบางครั้งยานอวกาศเหล่านี้นั้น ก็ไม่สามารถแล่นออกจากวาร์ปได้ และติดอยู่ภายในมิติวาร์ปเป็นเวลากว่าหลายแสนปี และสิ่งนี้เองก็จะตามมาด้วยเสียงโหยหวนของผู้คนที่ทรมาน จากการไม่สามารถออกจากมิติวาร์ปนี้ได้ พายุอวกาศเหล่านี้นั้นทำให้การเดินทางข้ามกาแล็กซีเป็นอัปพาต อาณานิคมของมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางแต่ละดวงดาวนั้นเริ่มจะถูกตัดขาดซึ่งกันและกัน และเนื่องจากขาดการติดต่อกับดาวดวงอื่นอย่างกระทันหัน ดาวแต่ละดวงได้ตกลงสู่ความออลมานและนี่ยังรวมไปถึงเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่ได้ทำการฉีดสนธิสัญญากับมนุษย์ และได้ทำการป้นเหล่าอาณานิคมของมนุษย์ที่โดดเดี่ยวเดียวดายแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดก็คือพายุอวกาศแปรปรวนนี้ ได้เกิดทำให้มนุษย์นั้นกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม ได้มีมนุษย์กลายพันธุ์และเหล่าไซเคอร์อีกมากมาย ปรากฏขึ้นในสังคมโลกทันที การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจำนวนมากเหล่านี้นั้น สร้างความวุ่นวายให้สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางโลกนั้นก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่บางโลกนั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยเหล่าไซเคอร์และเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ในการขึ้นมาปกครองโลกนั้นแทน ในขณะที่พายุวิปริตนี้ยังคงดำเนินต่อไป หลายร้อยปีต่อมา อารยธรรมในโลกเดิม หรือเทอร่านั้นก็เริ่มถดถอย เทคโนโลยีเริ่มสูญหาย ระบบเริ่มพังทลาย อาณานิคมหลายแห่งเริ่มกลายเป็นเหมือนกับคนโง่ สังคม สายศาสตร์ ระบบศักดินามืด และยังมีอารยธรรมดาวเคราะห์ที่ห่างไกลอีก เริ่มเสื่อมโทรม จนกระทั่งมาถึงยุคหินเลย ส่วนตัวโลกหรือดาวเทอร่านั้น ก็ได้เกิดเหล่าขุนศึก เหล่าขุนศึกมนุษย์กลายพันธุ์และเหล่าไซเคิล ก็ทำการต่อสู้กัน เดิมที ในระบบสุริยะนั้น ดาวอังคารครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ก็ถูกตัดขาดจากโลก เป็นเวลายาวนานกว่าหลายศตวรรษ ผู้คนที่อยู่อาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิค พวกเขานั้นได้ทำการก่อตั้งศาสนาที่ข้างไขการบูชาที่สุดโต่ง โดยพวกเขานั้นจะบูชาเทคโนโลยีที่เคยทำให้พวกเขาลุ่งเรือง แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว แต่ว่าบางดวงดาวนั้นก็สามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ แต่หลังจากที่พวกเขารอดแล้วพวกเขาก็ได้ตระหนักรู้ว่า ทั้งระบบและเทคโนโลยีของพวกเขา นั้นเริ่มเสื่อมโทรมและสูญเสียไปไม่น้อย และในส่วนลึกของจักรวาลได้มีดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวดวงหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยไซเคร์ซึ่งดาวดวงนี้นั้นก็ได้โดนสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีตำนานเล่าว่าดาวดวงนี้นั้นถูกฝูงปีศาจจากโลกอื่นที่ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างความจริงและจินตนาการหลั่งไหลออกมาจากเส้นทางวาร์ปเก็บเกี่ยวและสังเวยโลกทั้งใบอารยธรรมมนุษย์ถดถอยเหมือนหอคอยถล่มเทคโนโลยีที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนได้ถูกลืมเลือนไปแล้วคุณธรรมและความก้าวหน้าในอดีตถูกลากทิ้ง สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความโกลาหลและการฆ่ากันอย่างต่อเนื่อง จากนี้ไปมนุษยชาติจะไม่สามารถเรียกคืนจุดสูงสุดของยุคทองได้อีกแล้ว ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับอารยธรรมทั้งหมด ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น ไม่มีใครรู้ชื่อที่แท้จริงของเขา หรือแม้กระทั่งอดีตของเขาก็ยังเป็นปริศนา แต่ว่าในภายหลังชื่อของเขานั้นก็จะถูกถ่ายทอดไปยังเหล่ามวลมนุษยชาติที่สิ้นหวังทั่วกาแล็กซีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นั่นก็คือ Emperor หรือจักรพรรดิซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ Emperor นั้นมีน้อยมาก บางเรื่องก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่คนเล่าขานเท่านั้นว่ากันว่า Emperor นั้นอยู่มานานก่อนที่มนุษย์นั้นจะสร้างเมืองแห่งแรกของตนเองเสียอีกเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งและเป็นอมตะ Emperor นั้นรักเพื่อนมนุษย์ของเขามาก ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เขามักจะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชน สะสมความรู้ทุกประเภทอย่างเงียบๆเพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ เขามีวิสัยทัศน์สำหรับมนุษย์ ในช่วงเวลาต่างๆ เขานั้นยังมีส่วนช่วยให้มนุษย์นั้น เจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมในด้านต่างๆ อีกด้วย บางครั้งเอ็มเพลเลอร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ บางครั้งเขาก็เป็นผู้นำทางศาสนา เขามีอายุที่ยืนยาว เขาเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและควบคุมพลังจิตของเขาอย่างเชี่ยวชาญ ดังนั้นเอ็มเพลเลอร์จึงเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่ทรงพลังที่สุดในหมู่มนุษย์เอ็มเพลเลอร์นั้นรู้ความจริงของการวาร์ปแท้จริงแล้ว การเดินทางผ่านวาร์ปไปยังพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาลนนั้น มันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่มนุษย์คาดคิด และใช่แล้ว พื้นที่ย่อยในการวาร์ปนั้นมันเหมือนกับกระจกที่ส่องสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริง สะท้อนให้เห็นความคิดอันหลากหลายของผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย ทั้งอารมณ์ จิตวิญญาณ ในช่วงยุคแรกเริ่มของการบุกเบิกอวกาศ ความคิดจิตใจของมนุษย์นั้นยังไม่แข็งแกร่งจนเกินไป และมันก็ได้เลือนหายไปกับกระแสพลังวิปริตเหล่านี้ แต่ว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ มนุษย์เริ่มชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอารมณ์ที่หลากหลาย ความคิดที่ทรงพลังและสมบูรณ์ที่สุดบางส่วน แนวคิดบุคลิกต่างๆ ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ย่อย และมันนั้นได้ก่อเกิดเทพแห่งความวิปริต เทพเจ้าเหล่านี้เป็นเทพเจ้าที่โกลาหลและชั่วร้าย เทพชั่วร้ายเหล่านี้นั้นก่อเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดบางชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้นั้นก็ได้สร้างความคิดที่บริสุทธิ์ ซึ่งความคิดที่บริสุทธิ์เหล่านี้เอง พวกมันนั้นได้ทำการไล่ตามและแสวงหาสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอย่างเข้มข้นที่สุด เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่ว่านั้น แสดงความปรารถนา และอารมณ์ที่รุนแรงออกมา ความกระหายในชีวิต การลงไหลในความรู้ การเสพติดในการฆ่าฝัน และอื่นๆ เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์ปกติเหล่าทวยเทพและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้น ประกอบขึ้นจากเศษเสี้ยวแห่งจิตสำนึกของตนเอง ปีศาจทั้งหมดนั้นถูกกักขังในโลกที่เหมือนกับกระจก ที่สะท้อนจักรวาลความเป็นจริง แต่เมื่อใดที่จักรวาลในความเป็นจริงนั้น มีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด ไม่ว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เช่น เกิดสงครามใหญ่ เหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น การลุกฮือทางศาสนา ความผันผวนอย่างรุนแรงในความคิดอารมณ์ มันจะถูกแปลงในเหล่าพื้นที่ย่อย และเทพชั่วร้ายและสมุนของพวกมันนั้น ก็เป็นไปได้ที่จะอาศัยพลังงานเหล่านี้ในการฝ่าอุปสรรคมายังโลกแห่งความจริง ซึ่งพวกมันนั้นก็มีเป้าหมายในการมาเพื่อรับอารมณ์ และความเร้าใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราสไตรเคอร์นั้นสามารถติดต่อและเชื่อมต่อกับพลังงานของวาร์ปได้ ซึ่งการเชื่อมต่อของไซเคอร์นี้นั้นยังเป็นพลังที่เหล่าเทพผู้ชั่วร้ายเหล่านี้นั้น สามารถใช้เดินทางมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากร่างกายที่พิเศษของเหล่าไซเคอร์นั้น เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาใช้พลัง กระแสความวิปริตก็จะเข้าสู่พวกเขา สว่างสวัยเหมือนเปลวไฟ และมันจะดึงดูดความสนใจของเหล่าเทพวิปริตเหล่านี้ ซึ่งไซเคิลบางคนนั้นก็ไม่แข็งแกร่งพอ ไม่ชำนาญพอ มันอาจจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจ เมื่อปีศาจบุกมายังโลกแห่งความเป็นจริง ประตูทางผ่านระหว่างทั้งสองโลกนั้นก็จะเกิดขึ้น การล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เหล่าไซเคิลจำนวนมากในโลกต่าง ๆ ทั่วทั้งจักรวาลแสดงอารมณ์ที่รุนแรงทุกประเภท และทำให้เหล่าไซเคิลเหล่านี้นั้น กลายเป็นสิ่งมีชีวิตวิปริต ดวงดาวต่างๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของไซเคร์เริ่มได้ยินข่าวหรือเรื่องปีศาจออกอารวาสและปีศาจออกอารวาสนี้นะมันจะนำมาซึ่งการล่มสลายของเหล่ามนุษย์เหล่าปีศาจเหล่านี้นั้นแข็งแกร่งขึ้นทุกวันกืนกินโลกได้ดาวเคราะห์มากขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือสิ่งที่เอ็มเพอเรอร์จะเป็นต้องป้องกัน ด้วยความรู้อันลึกซึ้งของเขาเขาได้ตระหนักด้วยเหตุผลบางอย่าง หลังจากนั้นไม่นานพายุวิปริตที่มีมาอย่างยาวนานนับพันปีก็ได้ทุเลาลง เอ็มเพลเลอร์ตระหนักได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาตินั้นจะก้าวเข้าสู่จุดสนใจแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง และเขาหวังว่าจะช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำลายล้าง ที่เกิดจากเหล่าเทพวิปริตที่มาจากพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาล โลกกระจกที่สะท้อนความเป็นจริง และเพื่อจุดประสงค์นี้สิ่งแรกที่เอ็มเพลเลอร์ควรทำก็คือการรวมโลกในปัจจุบันให้กลายเป็นหนึ่งเดียว โลกเดิมหรือเทอร่านั้นได้ถูกกวาดล้าง และกลายเป็นแรงรวมกองกำลัง ขุนศึกของเอ็มเพลเลอร์ เอ็มเพลอร์ได้ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองที่สะสมมาหลายหมื่นปี ในการสร้างพันธุวิศวกรรมที่กล้าหาญที่มีความสามารถทำให้ทหารนั้นแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งทหารเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่ากองทัพทันเดอร์วอริเออร์กองทัพทเดอร์วอริเออร์เป็นกองทัพที่สร้างจากพันธุวิศวกรรม ในช่วงต้นของจักรวรรดิของเอ็มเพอร์ พวกเขาทั้งหมดนั้นยอมรับที่จะปรับปรุงร่างกายตัวเองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงทางร่างกาย ซึ่งในภายหลังนั้นจะทำให้ร่างกายของพวกเขานั้นจากที่มีขนาดใหญ่ เริ่มหดเล็กลงและมีชีวิตไม่ยืนยาว แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เอ็มเพอร์นั้นบรรลุเป้าหมายในช่วงระยะสั้น กองทหารทัเดอร์วอริเออร์นี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก พวกเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะต่อสู้ในศึกสงครามรวมชาติ พวกเขามีความพักดี สงครามรวมชาติ บนเทอร่าหรือโลกนั้นก็ได้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของเอ็มเพอเรอร์ต่อมาในปีศาสวรรษที่ 30,000เอ็มเพอเรอร์นั้นได้สามารถกวาดล้างทุกกองทัพทั้งหมดบนโลก และก่อตั้งระบบการปกครองที่ตัวเขาเองนั้นก็เป็นจกักรพรรดิโดยจกักรวรรดิของเขานั้นจะถูกเรียกว่า Imperium of Men ในขณะเดียวกันทางเอ็มเพอเรอร์นั้นก็เริ่มพลิกความเชื่อทางศาสนา เริ่มจากการเผาพระคัมภีร์และทำลายศาสนา วัดวาอารามต่างๆ ถูกโค่นลง ซึ่งเอ็มเพอเรอร์นั้นได้ปกปิดความจริงต่อมวลมนุษยชาติว่ามีเทพผู้ชั่วร้ายอยู่ในพื้นที่ย่อยแห่งจักรวาล เขาต้องการทำลายความเชื่อโชคลางของผู้คน เพราะว่ามันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เป็นพื้นฐานของความโกลาหล ซึ่งการกระทำของเอ็มเพอเรอร์นี้ ก็ทำให้พื้นที่ย่อย ที่เหล่าเทพผู้ชั่วร้ายอาศัยอยู่นั้น เริ่มลดลง การกระทำของเอ็มเพอเรอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ ในอาณาจักรใหม่ของเขานี้นั้น มักจะใช้แนวคิดที่เรียกว่า Empire Truth หรือความจริงของจักรวรรดิทำให้ผู้คนนั้นเชื่อในวิทยาศาสตร์ หลักเหตุและผล ปฏิเสธความเชื่อเรื่องโชคลางทางศาสนา และทำให้ผู้คนนั้นชื่นชอบมนุษย์ที่มีสติปัญญา และสร้างความเชื่อที่ว่ามนุษย์นั้นมีสติปัญญามากกว่าเผ่าอื่น ๆ ทั้งหมด สร้างความเชื่อที่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นผู้ปกครองแห่งกาแล็กซี ตอนนี้เส้นทางของเอ็มเพลเลอร์แห่งเทอร่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอ็มเพลเลอร์นั้นได้วางพิมพ์เขียวเพื่อที่จะฟื้นฟู มนุษยชาติได้ทีละขั้นตอน เขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรับผิดชอบทั้งหมด และจะนำพามนุษย์นั้นกำจัดเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์ และจะทำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นผู้นำในกาแล็กซี่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นสงครามรวมชาติที่สร้างความสามัคคีให้ชาวเทอร่าเอ็มเพลอร์นั้นก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของแผนของเขาในทันที ในขณะเดียวกันนั่นเองในจักรวาล ได้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าเอลดาก็ได้เกิดการล่มสลายเช่นเดียวกัน อันเนื่องจากว่าได้เกิดขึ้นแปรปรวนในอวกาศที่เกิดจากการกำเนิดของเทพผู้ชั่วร้ายองค์ใหม่ ซึ่งพายุอวกาศนี่เองก็กำลังกระจายไปทั่วกาแล็กซีและนี่คือสัญญาณว่าเวลาใกล้มาถึงแล้ว ภายใต้การวางแผนของเอ็มเพอเรอร์จักรวรรดิใหม่เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจักรวรรดินี่เองจะถูกใช้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการดำเนินการต่อไป ได้มีการจัดตั้งการนำทางในอวกาศ และวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ในพื้นที่ย่อย ที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น การเสริมสร้างทหารที่แข็งแกร่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง อาณานิคมของมนุษย์ที่โดดเดี่ยวมานานหลายพันปีกำลังจะถูกกู้คืน มนุษย์นั้นรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้ธงผืนเดียวกัน ภายใต้ระบบการปกครองเดียวกัน ภายใต้แคมเปญเดียวกัน นั่นก็คือ for emperor และตอนนี้ The Great Crusader ในนามของ Emperor นั้น ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับ ก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ